Welcome back to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นช่วง Grammar น่ารู้นะคะ วันนี้ก็ได้เลือกคัดเลือก Grammar นะคะ เรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุก ๆคนมาค่ะ ก็อย่างที่สอนไป นะคะในหลายๆวิชาเนี่ย ในเรื่องเล็กๆนะคะบางทีเรื่องเล็กๆอะ่ะที่เรามองข้ามอะ่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยทำภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบ การพูดหรือการเขียน แล่วันนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง adjective ค่ะสำหรับหลายคนที่อยากจะเขียนภาษาอังกฤษได้อยากจะพูดได้หรือเป็นประโยชน์เก็บความรู้เป็นพื้นปวนปูพื้นฐานในการไปทำข้อสอบต่างๆ และข้อสอบโทอีกนะคะก็น่าดูเลยค่ะ เพราะว่าในสำหรับเรื่อง adjective เนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องว่ามันคืออะไรนะคะมันใช้อย่างไร adjective ที่ใช้อย่างไรและมันจะอยู่ส่วนไหนของประโยคบ้าง ได้ใช้แน่นอนค่ะ เพราะว่าวันนี้ได้ยินนักเรียนหลายคนพูดเสมอว่าเวลาจะแต่งประโยคเนี้ยไม่ไม่รู้จะแต่งยังไงอ่ะเออเริ่มไม่ถูก ไม่รู้จะเอาคำไหนไปวางไว้ตรงไหน หรือเห็นช่องว่างต้องเติมคำก็ไม่รู้ว่าในตรงช่องว่างเนี้ยควรจะเป็นคำประเภทใดค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมารู้ไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ก็คือเรื่อง adjective ค่ะ คราวนี้เรามาเริ่มเลยนะคะ ถามว่า adjective คืออะไร adjective ก็คือตัวขยายค่ะ หรือภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์ แต่เรียกภาษาไทยก็ช่างมันเถอะเนาะ ไม่ต้องจำได้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรนะ แต่ให้รู้ว่ามันคือตัวขยายค่ะ เพื่อขยายคำนามนั้นๆน่ะให้มีความหมายมากขึ้น ในภาษาไทยเราก็มีนะ แต่ภาษาไทยเราอะมักจะวางไว้ข้างหลัง ซึ่งจะค่อนข้างตรงข้ามกับภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษตัวขยายจะอยู่หน้า ภาษาไทยตัวขยายจะอยู่หลังค่ะ อย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่า หมาสีน้ำตาลอ่ะภาษาไทยเราจะเอาตัวหลักไว้ก่อนเลยคือหมา หมาแรกเลยนะ หมา แล้วก็ตามด้วย สีน้ำตาล แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะแต่งว่า สีน้ำตาลหมาค่ะนั่นก็คือ a brown dog อันนี้คือวิธีการเรียงนะคะ ตัวคำขยายจะอยู่หน้า ตัวหลักจะอยู่หลังค่ะ เพราะนั้นในภาษาอังกฤษนะคะเวลาจะพูดหรือจะเขียนอะไรอ่ะให้เราต้องใส่ฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ก็คือตัวกรองเป็นตัวโครงสร้างภาษาอังกฤษเลยว่าเอ้ยตัวหลักต้องอยู่หลังค่ะตัวขยายอยู่หน้า a brown dog adjective เนี่ยเป็นคำที่บอกสภาพนะคะบอกสภาพบอกอารมณ์ความรู้สึกค่ะนี่ค่ะ บอกสภาพนะแล้วก็บอกอารมณ์ความรู้สึก สภาพก็คือสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะ เวลาเราเวลาการใช้ชีวิตก็คือเหมือนมีสิ่งสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้า โดยไม่มีการกระทำใด ๆ นะไม่มีการกระทำใด ๆ เราสามารถอธิบายลักษณะสิ่งนั้นได้ค่ะอารมณ์ความรู้สึกก็คือสิ่งที่รู้สึกอยู่ภายในนะคะคราวนี้คำบอกสภาพก็มีอะไรบ้างอันนี้วันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่น บอกอาอายุของมันนิ้ว โอเนี่ยไม่ หรือเก่า ยัง เด็ก บอกอ่าสภาพอย่างเนี้ย สวย หรือน่าเกลียดเนี่ย beautiful or ugly มีบอกถึงสีก็ได้นะ สี อย่างเงี้ยสีอะไรสีอะไร สีขาว white white pen สีชมพู pink pen บอกถึงสัญชาตินะคะ เช่นไทย the Japanese นี่ค่ะอย่างเช่นเวลาบอกว่าฉันเป็นคนไทยเนี่ย I am Thai ไม่ใช่ I am Thailand นะคะ I am Thailand นี่คือฉันเป็นประเทศไทยเลยโอ้โห จะใหญ่อะไรขนาดนั้น I am Thai ก็คือเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะ เราสามารถพูดอธิบายได้เลยคือ describe ได้เลยค่ะ โดยไม่มี action หรือการกระทำใดๆมาเกี่ยวข้องค่ะ อย่างนี้ทุกคนเห็นวันนี้ตอนนี้ทุกคนสามารถพูดอธิบายสภาพได้เลยนะคะว่า เป็นอย่างไร อธิบายกันว่ายังไงคะอ่ะก็อันนี้ตามสบายนะคะ ตามสบายลองเขียนอธิบายวันนี้ตอนนี้เลยก็ได้ว่าอ่เห็นเนี่ยไม่ต้องมีการกระทำนะไม่ได้กระทำ ไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นนะคะ เราจะอธิบาย ได้อย่างไร you can say my hair is brown ผม ของวันนี้สี น้ำตาล My shirt is blue เสื้อ สี น้ำเงิน หรือ she is อ่ะนะถ้านาในฐานะมุมมองของทุกคน วันนี้ก็ต้องเป็น she เนาะ หรือหลายคนจะเห็นเป็น he ไม่มีนะ she is thin ผอมนะคะ วันนี้จะคิดว่าตัวเองผอม คงไม่มีใครเห็นวันนี้อ้วนเนาะ เพราะฉะนั้นอ่ะ she is thin แต่ถ้าวันนี้พูดเองก็ I am เสนอย่างนี้นะคะ ก็คือเป็นลักษณะภายนอกที่เห็นเลยได้ค่ะ หรือสามารถพูดถึงลักษณะภายในก็ได้ค่ะ ลักษณะภายในคือยังไง คืออารมณ์ความรู้สึกนิสัยใจคอ ก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นคนนะเนาะ ถ้าเป็นสิ่งของแก้วน้ำชาเงี้ยคงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ละ แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกนิสัยใจคอนนี้คือลักษณะภายในนะคะ เราสามารถพูดได้ เช่น I am happy I'm happy มีความสุข I am lonely รู้สึกเหงา I'm bored รู้สึกเบื่อ เบื่อนะคะ I'm bored นะคะ จะไม่ใช่ I'm boring นะคะ I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ แต่ถ้า boring เนี่ย ที่หลายๆคนชอบพูดอะ boring แปลว่า น่าเบื่อ นะคะ มีคำว่า น่าเบื่อ ถ้าพูดว่า I am boring จะแปลว่า ฉันน่าเบื่อ ความหมายเปลี่ยนนะคะ I am bored นะคะ not boring I am bored ฉันเบื่อ I am sad เศร้านะคะถึงเศร้า I'm sad หรือ I'm surprised I'm surprised ก็คือฉันรู้สึกประหลาดใจค่ะ ก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกถ้าถึงพูดถึงนิสัยใจคอก็ได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่น she is kind เขาเธอเป็นคนใจดี she is smart เธอเก่งนะอ่า นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันโดยสรุปก็คือเป็นการอธิบายคนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งโดยไม่มีการกระทำใดๆค่ะ ก็คือเอาแก้วมาตั้งปุ๊บ อธิบายได้เลย this is a white cup this is a white pen อย่างเงี้ย this is a white long pen คราวนี้นะคะเรามาดูค่ะ วันนี้เอาลูกหมามาให้หนึ่งตัวนะพอดีเพิ่งไปถ่ายมาได้ในห้างน่ารักมากเลย กว่าจะได้ช็อตนี้มาแทบตายหมามันชอบหันไปหันมานะคะ อ่า นี่ก็เป็นลูกหมานะคะอย่างที่บอก adjective เราจะใช้อธิบายสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะ คราวนี้เราเห็นหมาตัวเนี้ยเห็นหมาตัวเนี้ย เราจะใช้ adjective อะไรอธิบายหมาตัวนี้ได้บ้าง โดยไม่พูดถึงการกระทำค่ะอ่า วันนี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็จะมี cute โอ้เห็นแล้วมันน่ารักอ่ะ cute the dog is cute มีอะไรอีกอ่ะดูพันโกลเด้นนะคะ ไม่รู้ว่าหลายคนจะคิดว่ามันใหญ่หรือเปล่า แต่ถ้าใครรู้จักพันโกลเด้นก็จะรู้นะ มันค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ วันนี้จะใช้คำ describe ว่า big ใหญ่นะคะ และดูขนมันค่ะ ขนมัน brown ค่ะ เป็นหมาสีน้ำตาล brown แล้วอะไรที่อีกอะเห็นหมาตัวนี้แล้วอะไรที่อีกคะ เราน่าจะใส่อะไรดีเอ่ยอ่ะ ลองคิดไว้ในใจก็ได้นะคะ ในใจติ๊กตอกติ๊กตอกจะให้เวลา สำหรับนี้คิดว่า fluffy fluffy ก็คือแบบ ขนแบบนุ่มๆอ่ะเออขนมันดูนุ่มเห็นไหมมันดูฟูๆนุ่มๆ แล้วก็ happy พอดูเห็นไหม หมาไม่ได้ดูหน้าดุ หรือจะกัดเราเลย มันดูแบบยิ้ม ดูน่าจะมีความสุขนะคะ ก็เลยใช้คำว่า happy แต่วันนี้ให้อีกคำหนึ่งค่ะ คือ playful playful ก็คือขี้เล่นค่ะ ดูเป็นหมาขี้เล่นนะ ดูหน้าตาเป็นหมาขี้เล่น อันนี้ก็คือทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำ describe ค่ะ อธิบายหมาตัวหนึ่ง โดยไม่มีการกระทำเกี่ยวข้องค่ะ describe ว่าหมาตัวเนี้ยเป็นอย่างไรค่ะดูลักษณะภายนอกหรือดูอารมณ์ของหมาก็ได้ คราวนี้เรามาแต่งประโยคนะคะจากคำ adjective ที่เราเพิ่งคิดกันมา เรามีประโยคอะไรได้บ้างคะจากคำ adjective นะคะที่เพิ่งคิดกันมา สำหรับหมา ตัวนี้ค่ะมาเริ่มเริ่มตอนอ่าและนี่นะคะ คือประโยคที่วันนี้แต่งไว้ให้นะคะก็อันแรกก็คือ the dog is cute the dog is cute cute ก็คือตัว adjective ค่ะที่ใช้ขยายหมาตัวนี้ว่าหมาตัวนี้มันน่ารักค่ะ ต่อมา ตัวต่อมาที่วันนี้ที่ หน้าก่อนอันนี้นะคะ ก่อนอันนี้เราได้คิดกันมาก็คือ big and brown ตัวใหญ่สีน้ำตาล วันนี้ก็แต่งไว้ว่า it is a big brown dog เป็นหมาตัวใหญ่สีน้ำตาล แม้ตัวขยายอยู่หน้าเลยนะคะ it is a big brown dog ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่า เป็นหมาตัวใหญ่สีน้ำตาล ซึ่งก็จะเป็นอ่ะ a dog brown big อะไรประมาณนี้ แต่อย่าลืมนะคะเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องใส่เครื่องกรองภาษาอังกฤษนิดนึงเราจะเป็น a dog brown b a k ไม่ได้นะคะเราต้องกลับค่ะกลับฟึบเลยเป็น a big brown dog ส่วนใหญ่ก็เวลาพูดอ่ะเราก็ต้องฝึกนิดนึง เพราะว่าบางทีเนาะเราพูดเราอาจจะแต่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ทัน แต่ถ้าเป็นเขียนวันนี้แนะนำไว้อย่างหนึ่งนะคะสำหรับการเขียนก็คือสำหรับวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่งงนะวันนี้ก็ชอบเขียนเป็นอะ ตัวหลักไปก่อนเลย จากเขียนตัวหลักอะประธานกิยาหลักไปก่อนแล้วค่อยใส่แทรกแทรกแทรกตัวขยายที่หลังเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราคอมพิวเตอร์นะคะเราก็แค่มาแทรกแทรกแทรกได้ เช่น อย่างเช่นวันนี้อยากเขียนว่าฉันเห็นหมา one day I saw a dog แล้วเสร็จแล้ววันนี้ค่อยมาขยายว่าอ่ะแล้วหมาตัวนั้นเป็นยังไง โดยเอาเคอร์เซอร์มาปักไว้ข้างหน้าหมาตัวนั้นเป็นไงนะน้องคิด uh, is a a white อ่า One day I saw a white dog นี่หมาตัวนี้มันใจร้ายด้วยอะว่าใจร้ายก็คือ mean One day I saw a mean white dog หมาตัวใหญ่ด้วย ใส่ไว้ข้างในอีก One day I saw a mean big white dog อย่างนี้ค่ะ สำหรับการเขียนก็คือไม่ต้องงงมากตัวหลักไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาแทรกขยายไปข้างหน้า อ่ะประโยคต่อมา ประโยคต่อมา เรายังไม่จบเนาะประโยคต่อมาก็คำว่า fluffy นะคะ fluffy ก็ฟูขนฟู นุ่มๆ it has มันมี it has fluffy fur มันมีขนที่แบบฟูนุ่มค่ะ it has fluffy fur อันนี้วันนี้ไม่ใช้ it is นะคะ เพราะว่าอะไร is คือเป็นค่ะ มันคือมันคือขนนุ่มเฮ้ย มันไม่ใช่หมา มันเป็นขนแต่เมื่อไหร่ มันเป็นหมาค่ะ อ่า เพราะนั้นอันนี้ดูดีๆ นะคะ นี้เป็น อ่าที่วันนี้ยกมาคือพลเพราะว่าหลายคนนักเรียนหลายคนทำผิดนะ it has fluffy fur มันมีขนนุ่มค่ะ ไม่ is นะ ถ้า is ปุ๊บมันไม่ใช่หมาแล้ว มันเป็นขนทันทีค่ะเพราะนั้น it has fluffy fur และประโยคสุดท้ายนะคะ ก็คือ หา นี้บอกถึงนิสัยมันละ และอารมณ์ของมันเนาะ it is ตัวนี้ใส่ also เข้าไปนะคะมี happy and playful มันก็ตัว happy มีความสุขเนาะ playful ก็คือขี้เล่น มาขยายตัวนี้คือมันเนี่ยเป็นยังไง it is also also แปลว่าด้วยนะคะ มันก็ยัง happy and playful it is also happy and playful ก็คือเจ้าหมาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วก็ขี้เล่นด้วยนะคะ He is happy and playful อ่านี่ก็คือเป็น อ่า รูปประโยคนะที่เราสามารถใช้แต่งได้นะคะสำหรับการใช้ adjective ค่ะ ก็เวลาเราจะเอาไป describe สิ่งต่างๆนะคะ เราก็สามารถเอารูปประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเอง เปลี่ยนตัวข้างหลังตัว adjective ไง สมมติ อ่ามันเป็นสิ่งของเหมือนกัน เราก็ใช้ it อยู่แล้วอะหรือจะเป็นชื่อสิ่งนั้นเลย แล้วก็เปลี่ยนตัว adjective ข้างหลังนะคะ อาจจะเปลี่ยน cute เป็น อย่างอื่น เป็นอะไรดีอะ pretty ugly great fantastic amazing เนี่ยเหมือนว่า โอ้ ดินสอนี้ the pencil is amazing ดินสอนี้มันยอดเยี่ยมมาก อ่าเราเปลี่ยน dog เป็น pencil จากหมาก็เป็นปากกาละคำว่า cute เราไม่เอา cute แล้วเขาบอก อยากบอกว่าดี amazing the pencil is amazing เห็นไหม อันนี้นะคะคือหลักการแต่งประโยคที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คือเราต้องก๊อปประโยคที่มีอยู่ แล้วเสร็จแล้วมาเปลี่ยนคำที่เป็นคำประเภทเดียวกัน อย่างเช่นเนี่ย dog เนี่ย dog มันเป็นอ่าคำนามนะ เราก็ต้องใส่คำนาม เช่นเป็น pencil is ไว้ที่เดิม เพราะว่าอันเดียว cute cute เป็น adjective นั้นเราก็ต้องใส่อีกคำหนึ่งเป็น adjective นะคะที่เราจะมาใส่ อย่างเช่นคำว่า amazing amazing ก็แปลว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมาก เป็น adjective ขยาย ไว้แค่ขยายเหมือนกันนะคะ the pencil is amazing the pencil is สีขาวก็ เป็น adjective is white the pencil is long นี่นะคะ นี่เป็นเทคนิคการแต่งประโยคที่ถูกต้อง 100%ค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูใน อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนสุดท้ายและใกล้จบแล้วนะคะก็คือ adjective เนี่ยมักจะอยู่ส่วนไหนของประโยคค่ะอ่าถึงเวลาเราแบบโอ้ไม่รู้จะเอามันไปวางไว้ไหนดีจะแต่งประโยคก็งงงจะพูดก็แบบเอ๊ะถูกหรือเปล่าเวลาเอาไปสอบก็มันใช่ตรงนี้มันใช่ adjective หรือเปล่าเนี่ยไม่จำไม่ค่อยได้แล้วเอามาดูกันเลยค่ะ adjective จะอยู่ตรงไหนนะคะอย่างแรกเลยหนึ่ง จำดี ๆ เลยนะคะ adjective อยู่หลัง verb to be ค่ะ adjective อยู่หลัง verb to be อย่างก่อนอันนี้เราก็แต่งประโยคเนาะ adjective อยู่หลัง verb to be ตลอดเลยนะ I am อย่างเงี้ย it is นะคะ ยกตัวอย่าง เช่นเนี่ย I am happy adjective อยู่หลัง verb to be เพื่อมันขยายตัว pronoun นะคะตัวประธาน ว่าฉันฉันเป็นยังไงล่ะ ฉันเป็นยังไงฉัน happy ค่ะ I am happy สารที่ที่งของ adjective นะคะที่ adjective จะชอบอยู่เลยก็คือ อยู่หน้านามค่ะ อยู่หน้าคำนามค่ะ อย่างที่อธิบายไปเนาะ ภาษาไทยขยายอยู่ข้างหลัง ภาษาอังกฤษขยายอยู่ข้างหน้าค่ะนี้ adjective จะอยู่หน้านาวนะคะ อย่างเช่นง่ายๆ it is a nice town it is a nice town ก็คืออันนี้เป็นเมืองที่ไง ที่ดีค่ะ it is a nice town nice ก็เป็น adjective นะคะมาขยาย town เมือง เมืองยังไง เป็นเมืองที่ดีค่ะ nice town และอันสุดท้ายนะคะ อันนี้จะเป็นค่อนข้างแนวเฉพาะนิดนึงค่ะ จะไม่ค่อยเจอบ่อย แต่ว่าในข้อสอบทูอีกจะเจอ เยอะพอสมควรค่ะ รูปประโยคจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ I find it แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะเวลาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลเป็นประมาณว่าฉันคิดว่าหรือ หรือฉันพบว่า อย่างเช่นในประโยคนี้นะคะ ก็คือ I find the exam easy ตัว adjective อยู่ไหน นี่เลย อยู่นี่เลยค่ะ easy ประโยคนี้จะแปลว่า ฉันคิดว่าข้อสอบเนี้ยมันง่าย แต่ดูแล้วแบบ เออ มันไม่ค่อยเข้ากฎเลยนะเนี่ยบอกว่าตัว adjective จะต้องอยู่หน้า noun ไงนี่ noun ก็ exam อะ่ะ มาขยาย exam ด้วยบอกง่ายๆรูปนี้มันเป็นรูปค่อนข้างเฉพาะนิดนึง มันจะมากับประโยครูปแบบนี้เท่านั้นนะคะ I find it แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะ อยู่หลังกรรม I find it แล้วก็ adjective ฉันคิดว่ามันเป็นยังไง ฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นยังไง I find the exam difficult ฉันคิดว่าข้อสอบเนี้ยมันยาก I find the exam easy ฉันคิดว่าข้อสอบมันง่าย ตัว exam นี้คะบางที เราก็จะเจอมันในรูปแบบของ it ก็ได้นะคะ ก็คือในรูปแบบของ pronoun exam เป็นเอกพจน์ เพราะนั้นมันสามารถแทน pronoun ได้ it ค่ะนั้นสามารถเห็นได้ว่า I find it easy I find it difficult เพราะนั้นตัวนี้นะคะรูปแบบประโยคนี้วันนี้จะขอย้ำนะคะจะค่อนข้างเจอบ่อยมากในข้อสอบนะคะในข้อสอบข้อสอบโทอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นตัว blank นะคะ เห็น blank นะคะก็คือช่องว่างเราดูดีๆ นะดูข้างหน้าดูข้างหลัง ดูซิว่ามันเข้ากับโครงสร้างตัวไหนค่ะอ่ะ คราวนี้วันนี้ให้โจทย์ค่ะ สมมุติวันนี้อยากพูดว่าฉันคิดว่าคลาสเรียนนี้น่าสนใจ โดยใช้รูปประโยคแบบแบบที่ 3 เลย จะพูดว่ายังไงคะอ่ะลองคิดในใจ ติ๊กทักติ๊กทักติ๊กทัก I find the class interesting ฉันคิดว่าคลาสเรียนนี้น่าสนใจ เขียนมาตรงกันหรือเปล่าคะ หรือคิดมาตรงกันไหม ถ้าตรงยอดเยี่ยมมากค่ะ very good แต่ถ้ายังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็เรียนรู้นะคะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบประโยคที่อยากให้จำได้เหมือนกัน เพราะว่าไอ้พวกหลัง verb to be หรือหน้าหนาวคิดว่าน่าจะได้เจอกันเยอะแล้วนะคะ ก็คิดว่าคงแต่งได้เนาะ แต่ถ้าใครยังไม่ชำนาญก็ลองไปแต่งนะคะ เอาไปดัดแปลง ถ้าเปลี่ยนประธาน เปลี่ยนตัว adjective ให้ได้ประโยคจาก1ประโยคเป็น 10 ประโยคเป็นร้อยประโยคเลยค่ะ แล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง เวลาเจอรูปประโยคแบบนี้ เราสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีค่ะ และนี่นะคะก็คือ grammar น่ารู้ของวันนี้ในวันนี้นะคะ แต่ถ้าใครสงสัยกับมาเรื่องไหนนะคะ หรือเรื่องใดก็ได้นะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็รีเควสต์วันนี้ไปได้เลยนะคะ วันนี้จะไปหา ทุกคนทางเลยค่ะหาคำตอบมาให้ทุกคนค่ะ and see you next time แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะ และถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney นะคะ แล้วเจอกันค่ะ